มันหอมมาก อืมหวานมากค่ะ Hello everyone this is Philip you're watching I'm lost in Sapporo Previously, we went to Onijok market ตอนนี้เราได้ไอเทมมาสองอย่าง อันนี้ อร่อยมาก อร่อยมาก อร่อยมากอันนะในเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกคนไปที่คลองโอตาลุครับ แต่ก่อนอื่นต้องหาอะไรกินก่อนครับ เพราะว่าหิวมากเลย โอเค You're from Thailand maybe yes Okay I haven't there before Been Really? there, o a อ่า y เข้าตัวไหนนะ say hello or <laughs> oh ah, very good and ah, uh, uh, thank you with cooking sauce yes right? yes uh, actually I'm Korean you Korean yeah I'm here for working holiday really for one year, oh for traveling and working and wow we've been to Korea also oh. okay cool where Seoul yes นราเมงก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นความเผ็ดระดับ 3 อันนี้ความเผ็ดระดับ2คอยดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เราได้เพื่อนใหม่ด้วยนะครับ เป็นคนเกาหลีเป็นพนักงานที่นี่นะครับทไหมครับก็ให้ให้เออดีดีมากจริงๆดีดีมากจริงๆใช่บางที่มีเพื่อนเลยอยอน ตอนนี้เราอยู่ซูซูกิโนะซึ่งเป็นย่านหนึ่งของซัปโปโรครับ เรากำลังจะเดินทางไปคลองโอตารุซึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่ง คืออำเภอโอตารุครับ รถไฟใต้ดินมีวิ่งเฉพาะในเขตอำเภอซัปโปโรเท่านั้น ถ้าจะไปโอตารุต้องไปขึ้นรถไฟข้ามอำเภอที่สถานีซัปโปโรครับ All restraints continue to be placed in this collection. สองพันสองร้อยห้าสิบ number four チケットホルダーの切符の取り忘れ網棚にあげたお荷物の取り忘れなど本日お忘れ物大変多くなっておりますお手回りに今一度よくお確かめの上をお降りくださいご乗車ありがとうございました小樽小樽に到着ですตอนนี้ก็คือถึง โอตารุแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปคลองโอตารุ ซึ่งเป็นคลองที่ที่มีโกดัง แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่คนชอบมาถ่ายรูป ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องมาคลองโอตารุกัน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรแบบน่าพิเศษอะไรขนาดนั้นที่คนจะต้องมาที่นี่ แต่ก่อนอื่นคือนี่ ข้าวโพดขาว ที่ซื้อมาตอนเช้าจะลองชิมให้ดูว่า รสชาติเป็น ยัง ไง เนาะ อันนี้ข้าวโพดขาวฮอกไกโด ก็คือมันหอมมาก แค่แกะถุงออกมากลิ่นมันก็แบบหอมมาก หอม จริงๆ ลองกิน อืม อร่อย จริงๆ ใช่ สมคำล่ำลือคือแนะนำว่าต้องลองข้าวโพดขาวฮอกไกโด อร่อยจริงฮะ จริงเหรอ นี่อ่ะหักไว้ให้แล้วนเนี่ยกินเลย น้องหวานมาก เป็นไงนะครับ หวานมากค่ะ มันจะแบบหวานหวานๆเย็น อืมๆหวานไม่รู้หวานอะไรอ่ะ หอมด้วยเนาะเขาใส่อะไร ไม่รู้ เขาได้ใส่อะไรลงไปไหม ไม่รู้ใส่น้ำตาลแน่ๆเลย ใส่น้ำตาลอ้อยแน่ ๆ เลยข้างหลังตรงนี้ก็คือคลองโอตารุ นะครับ เป็นแบบซิกเนเจอร์ที่คนมา ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกตึกพวกอะไรกับคลองเนี่ยมันดูแบบสวย แล้วก็ไฟที่เรียงไว้นั้นมันดูแบบสวย ดูคล้องกันดี แล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิตรงนี้นะครับ นี่ลบ 3.3 องศา ก็อากาศก็หนาวขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าตอนแรกอุณหภูมิัไม่ได้ลดลงถึงขนาดนี้ แต่ไม่เป็นไร ก็เรามีชุดเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันต่อไป ต้องบอกว่าเขตโอตารุหาของกินยากมากเลย เราเดินมาสักพักแล้วยังหาอะไรกินไม่ได้เลยครับ เราตัดสินใจว่าจะกลับไปที่ซัปโปโรแล้วก็หาอะไรกินที่นั่นครับ เราจะไปนั่งรถไฟท้องถิ่นแล้วก็ไปเที่ยวสถาน สถานที่ต่างๆ ไปลงสถานีต่างๆ ที่อยู่ในอำเภอซัปโปโร นะครับ เดี๋ยวค่อยดูว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่น